Do you feel the vibe? ดูคนขึ้น มันก็ต้องลองดูว่าอันไหนง่ายอ่ะนะ กันคราว X Pro 28 Samsung Samsung เปิดเกมใหม่เหรอ แล้วก็ต้องมาซื้อบัตรหน้างานอีก เอาก็พอไปยอมไปซื้อในวอลเล็ตอ่ะยาวมา ่อยละสิใช่ไหมคะ เออในกเพียดสีนะนะอ่ะแล้วก็ยังสามารถซื้อนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะใครชอบดูหนังรายการทีวีต่างๆวันนี้เลยนะคะเรามีจำหน่ายค่ะในงานนี้เริ่มต้นอยู่ที่ ถึงบ้านแล้ว แต่ว่าผมไปแล้วเจอแค่พี่แทกกบไปดูแหนมเองอะเสียใจวะก็นะ ไม่มีอะไรมาก แค่นี้แหละ โทษด้วยพอดีเสียบสายของไม้เซลฟี่เข้าไปนะครับ มันเลยไม่มีเสียงแค่นั้นแหละ บ๊ายบาย